สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการข้อมูลในเวิร์กชีตนะคะซึ่งในตอนที่ 2 นี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ การคัดลอกข้อความและวางข้อความนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการคัดลอกวางข้อมูลแบบลักษณะพิเศษนะคะหรือเรียกว่า format painter นะคะและ การจัดการข้อมูลในตารางสุดท้ายนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาและการแทนที่ค่ะ สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการคัดลอกข้อความนะคะ Copy และการวางข้อความนะคะ หรือว่า Paste นะคะ แกนคัดลอกคือการคัดลอกข้อความที่ต้องการนะคะ และทำสำเนา ไปวางไว้ในอีกตำแหน่งหนึ่งของเวิร์กชีตนะคะ วิธีการคัดลอกและวางข้อมูลมีหลายวิธีนะคะ ตามตัวอย่างนี้นะคะ การคัดลอกข้อความโดยใช้คำสั่ง copy บน ribbon ทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะเราเลือกช่วงข้อมูล ของต้นฉบับนะคะ ทำการซีเล็กเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกที่ ribbon home นะคะ แล้วเลือกคำสั่ง copy นะคะ จะปรากฏเส้นประนะคะ ล้อมรอบข้อมูลที่ถูกคัดลอกนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราไปคลิกเพิ่ม ชีตนะคะ แล้วทำการ paste นะคะ ก็คือการวางนะคะ เราเลือกคำสั่ง paste หลังจากนั้นนะคะ ก็จะเป็นผลลัพธ์ในการวางนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการคัดลอกเฉพาะรูปแบบเซลล์นะคะ ไปใช้กับบริเวณอื่นนะคะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า format painter นะคะ คือการสร้างตารางและการปรับแต่งข้อความนะคะ ซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ เป็นเรื่องที่ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหา หรือความต้องการเสมอนะคะ และถ้าหากต้องนำรูปแบบนั้นนะคะไปใช้กับตารางอื่น หรืออาจจะมีรูปแบบเหมือนแค่บางส่วนของตารางเท่านั้นนะคะ สามารถคัดลอกเฉพาะรูปแบบที่ต้องการได้ดังนี้นะคะ ตามตัวอย่างนะคะ ให้เราเลือกช่วงข้อมูลต้นฉบับนะคะ ซึ่งต้นฉบับของเราอาจจะมีการกำหนดสีพื้นหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ หรือว่ามีการจัดรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราสามารถเลือกช่วงข้อมูลต้นฉบับนะคะ แล้วคลิกที่แท็บ Ribbon Home นะคะ แล้วเลือก ดับเบิลคลิกคำสั่ง format painter นะคะ หลังจากนั้นนะคะ ให้เราลากผ่านตำแหน่งนะคะ ที่เราต้องการคัดลอกนะคะ ผลลัพธ์นะคะตำแหน่งปลายทางนะคะ จะมีรูปแบบเหมือนกับต้นฉบับนะคะ อันนี้ในตัวอย่างเช่นพื้นหลังนะคะ แล้วก็ ตำแหน่งตัวเลขนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามเซลล์ต้นฉบับนะคะที่เราต้องต้องการคัดลอกมานะคะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนนะคะให้เป็นเลขไทยนะคะ สมมุติว่ามีข้อมูลอยู่เยอะมากนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการปรับเปลี่ยน ให้เป็นเลขไทยนะคะ เราก็ต้องมีต้นฉบับก่อน ก็คือมีเลขไทยก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะ ให้เราใช้เครื่องมือเหมือนเดิมค่ะ คลิกที่ Ribbon Home นะคะ แล้วเลือก Format Painter นะคะ หลังจากนั้นนะคะ ให้เราคลิกเลือก แล้วก็ลากผ่านตำแหน่ง เซลล์นะคะที่เราต้องการคัดลอกรูปแบบนั้นนะคะ หลังจากที่เราวางเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือ ตำแหน่งปลายทางนะคะก็จะมีรูปแบบเหมือนกับต้นฉบับนะคะอย่างอย่างเช่นอันนี้เป็นเลขไทยนะคะสำหรับเครื่องมือ format painter เนี่ยนะคะผู้เรียนสามารถ นำไปปรับใช้งานให้เหมาะสมกับงานนะคะ ซึ่งอาจจะมีรูปแบบที่เหมือนแค่บางส่วนของตารางเท่านั้นนะคะ อันนี้ก็นำไปใช้กันได้นะคะ ในส่วนของ format painter ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำสั่งการค้นหาและแทนที่นะคะ หรือว่า find and replace นะคะ ในเวิร์กชีตหรือเซลล์หลายๆเซลล์นะคะจะสามารถพิมพ์ข้อมูลได้ทั้งตัวเลข ข้อความข้อคิดเห็น และจัดรูปแบบหรือสูตรต่างๆนะคะโดย Microsoft Excel นะคะสามารถค้นหาข้อมูล รวมทั้งแทนที่ข้อมูลเดิมนะคะให้เป็นข้อมูลใหม่ ซึ่งการค้นหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะ1นะคะให้เราคลิกที่ Ribbon Home ค่ะ2นะคะให้เราคลิกเลือก File and Select นะคะ คลิกเลือกคำสั่งไฟล์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะ ก็จะปรากฏ dialog box ขึ้นมา ให้เราพิมพ์คำสั่งข้อความนะคะ ที่เราต้องการค้นหาลงไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะ ให้เราคลิก Find Next ค่ะ เซลพอยเตอร์นะคะก็จะย้ายไปอยู่ในตรงตำแหน่งที่คำที่เราค้นหานะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูการแทนที่คำนะคะสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. ให้เราคลิกที่ Ribbon Home นะคะ 2. นะคะให้คลิกที่คำสั่ง File and Select ค่ะ 3. นะคะให้เราคลิกคำสั่ง Repeat ค่ะ ซึ่งจะปรากฏ dialog box ขึ้นมานะคะไฟล์ w a t นะคะก็คือให้เราค้นหาคำหรือว่าข้อความที่เราต้องการค้นหาลงไปนะคะ ในช่องของ replace with นะคะ ให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการแทนที่ลงไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะ ให้เราคลิกปุ่ม repeat ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการแทนที่คำนะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะให้เราคลิกที่ ribbon home นะคะ 2. นะคะให้เราคลิกที่คำสั่ง file and select นะคะ 3. นะคะให้คลิกที่คำสั่ง repeat ค่ะ 4. นะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา ลงไปนะคะ 5. นะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปแทนที่นะคะ 6. นะคะให้เราคลิกปุ่ม repeat นะคะ รีเพสออนะคะ ข้อความใหม่นะคะ ก็จะไปแทนที่ข้อความเดิมในเวิร์กชีตนะคะ ส่วนความหมายของปุ่ม ส่วนความหมายของปุ่ม replace และ replace all นะคะ ปุ่ม replace นะคะ เพื่อแทนที่ข้อความเพียงหนึ่งตำแหน่งนะคะ ปุ่ม replace all นะคะ ก็จะเป็นการแทนที่ข้อความทุกคำที่มีอยู่ในเวิร์กชีตนั้นๆนนนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า สวัสดีค่ะ Thank you.